าดีครับ ผมกับยอมรับนะครับผม คลิปที่แล้วของเกม CSGO นะครับผม โดนเตะไป เจ็บใจมาก คลิปนี้ก็ต้องเล่นแบบไม่เด่นเกินไปนะครับผมคุณจะได้ไม่หมันไส้นะครับ ผมแล้วก็ไม่กาดจนเกินไปนะครับ จะได้ไปเป็นตัวโ่งของทีมนะครับโอเคเริ่มกันเลยครับผมโอ้ยปืนผิดเอเข้าไป มาสองช่องทางเลยโอ้่ได้ไม่ได้ ความไวเป็นเรื่องของพิษศาสรนะครับผมนินจา lo voy. đường lại lái chạy screen 了。 Nice. How old are you? What? Terrorists oh. win. Bit. กดคุยไม่เป็นที่ไหน Isi. Goreng-goreng. สามตัวโอเคสองตัวอ๋อมันเวลาบุกเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย Destrói. Vale. เยอรอบนี้ผิดรอบนี้พลาดมาดีครับ the other. Terrorists win. Blonde. เพื่อนสองฟ้าไว้แต่มันไม่มีมือตะไนเลยนะ ถ้ามีมือตะไนมันก็ปราบได้อยู่ไม่ได้แดกผมหรอก There it is. I was a sniper Pick out of I'm throwing a Turn it out! Oh, he's a Hey, China, don't hacking. I speak English. Oh, my friend! The lock. My Whoa. Whoa. Yeah. Come on, come on, let's go. The guy's out. Look at him. あっ。 ね。 เดียวอยู่ไหนวะ เห็นแล้วเห็นแล้ววิ่งอย่างเทพอ่ะ โอเคครับผม นี่พอหอมปากหอมคอนะครับ สนใจจัดการเลยได้ที่หนึ่งด้วยนึกว่า อัดคลิปรอบนี้กันไม่ได้ที่ไหนแล้วนะครับ โอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ กดติดตามด้วยนะครับ ผม คอมเมนต์ไม่ได้นะครับ ผมว่าจะเล่นยังไงเล่นแบบไหน หรือว่าเล่นเกมอะไรนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ